วีสวัสดีครับเรวสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีอไครับสวัสดีแคมล่าครับ สวัสดีครับ วันนี้เรามา วันนี้เรามาไหนครับ มาโรงพยาบาล มาทำอะไรครับเฮวีพามาม้าทำอะไรพามาม้ามาตรวจสุขภาพ เมื่อรู้ว่ามาม้ามีเบบี เฮียวีจะเป็นบิ๊กบราเธอร์แล้วจะเป็นที่ชายแล้วไม่เป็น ไม่เป็นไม่เป็นพี่ชาย เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นพี่ชายคนโตแล้วดีใจมาก นี่ครับพามามามาตรวจคันนี่นี่ครับ มาม่าครับวันนี้มาหาอาหมอแล้วเป็นไง บ้างครับอาหมอบอกว่าต้องอย่างน้อยเจ็ดสัปดาห์ก่อนถึงจะอันตราซาว จะได้เจอหัวใจเด็กเจ็ดสัปดาห์ถ้าเราจะมาเข้ามาสักเจ็ดสัปดาห์แปดสัปดาห์ก็พบแพทย์ได้เพื่อที่ว่าจะได้อันตราซาวแล้วเห็นชัดเจนกว่าค่ะ มาม่าครับ แล้วนับเจ็ดแปดสัปดาห์นี่ นับจากอะไรครับ มาวันแรกทำนับหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์สามสัปดาห์สี่สัปดาห์ห้าสัปดาห์หกสัปดาห์โดยประมาณตอนนี้บอกว่าหมอบอกว่ายังยังไม่สามารถที่จะตรวจอาจจะยังไม่เห็นหัวใจเด็กก็เลยนัดเป็นเจ็ดหรือแปดสัปดาห์ดีกว่า จะเห็นชัดกว่าค่ะอ๋อ งั้นเท่ากับว่า มาพบแพทย์ครั้งแรกคืออุลตราซาวน์นี่ก็คือตั้งแต่เจ็ดสัปดาห์ไปแล้ว ชมกันมาตลอดคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ